มาวันนี้เราเล่นเกม Power Up c h o r นะครับผมเดี๋ยวเราดูเลยว่าจะเข้าดีหรือเปล่าจะเข้าดีหรือเปล่าหรือจับกินแห้วนะไปมา วันนี้เราจะมาล่าเงินล้านวันนี้เราจะมาเงินล้านนะผมไปมา มาดูว่าเดอะมันนี่หนึ่งล้านเราจะได้หรือเปล่านะไปกันเลยเออโอ้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเตือนให้เราด้วยสำหรับไม่พลาดการ รับชมคลิปต่อต่อไปโอเคคนที่่เม็ดนี้รายกันต่อไปเนื่องโอเคกดไป เสี่ยงไปได้ต่อเลย ดอกเนี้ยดวงกำลังมาดวงกำลังมาดวงกำลังมาเฮ้ยชนปะเฮ้อคือไปที่คูณสิบแปดอ่าอีกเม็ดนึงไม่เอานะฮะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เอาผมถ้าเกิดให้เอาคือเรียบร้อยเลยนะก้าเหมือนนี่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมก้าเหมือนนี่เรียบร้อยเลยนะมาผมวันนี้จะทำคอนเทนต์สำเร็จหรือไม่ไปได้ในแววยาวเลยจ้า เฮ้ยชัปุ๊บ โอ้โหนะไหลกันไปยาวๆเอเม็ดนี้สวยงามผมรู้เรื่องครับผมอันยังไงครับผม วิกซิงเนอร์ โอ้โห รู้เรื่อง ปุ้นปุ้นอืมเคมาต่อเนื่อง โอ้โห ไม่เข้าครับผมเพื่อนตายเหลือการหมุนอีกจำนวน 14 รอบผม ตอนนี้เราได้ทั้งหมด 13,185ดันงันไปต่อเนื่องเลย เอ้ย ต้องบอกผมว่าพวกเราอะมากับดวงทั้งล้วนล้วนนะผมมากับดวงล้วนแต่เรื่องของเรื่องเวลาโบนัสไทม์ตอนนี้ผมเวลาโบนัสไทม์ตอนนี้กำลังแจก เวลาโบนัสไทม์ตอนนี้กำลังแจกกำลังให้ผมอยากสัมผัสอยากลองเล่นก็สามารถตามมาได้เนาะได้ปักหมุดเอาไว้ด้านล่าง แล้วปักหมุดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเนาะสามารถตามกันมาได้เลย ต้องบอกผมเกมเนี่ยอยู่ในค่ายอ่า มาติดพิเยอร์เป็นเกมที่เอ่อโบนัสลงนี่ค่อนข้างหนักนะ เป็นเกมที่โบนัสลงค่อนข้างหนัก ไม่ต้องค่อนข้างไม่ต้องค่อนข้างหนักครับผมลงแบบดังหนักเลยครับ ผม ต้องบอกเลยว่า เป็นเกมยอดฮิตนะเป็นเกมยอดฮิตนะผมต้องบอกว่าเอ่อคนส่วนมากทางฝั่งเอ่อฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งไหนอะพวกอังกฤษสหรัฐพวกอะไรเงี้ยชอบเล่นนะเกมเนี้ยเพราะว่ามันแจกหนักมากนะ บอกเลยว่าแจกหนักมาก เกมนี้แจกหนักมากถ้าเกิดเข้าทีนี่คือว่าโอ้โหรู้เรื่องครับผมเข้าทีเดียวคือว่า ซื้อรถซื้อบ้านได้เลยผมเข้าทีซื้อรถซื้อบ้านได้เลยครับผมซื้อที่ดงซื้อดินซื้อปอร์เช่ขับยังได้เลยนะผมเออไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย พูดจริงๆนะฮะอยากลองตังก็สามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้เนี่ย เจอะไปคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้เนาะเออมาครับผมอีกสองรอบสุดท้ายอะไรครับเนี่ยอ้าว เออ เออทำได้อย่างนี้ดีวะดอกสุดท้ายเป็นไงบ้างคุณผู้ชม ดอกสุดท้ายเอาไปตั้งแถว 3 9 7 0 0 0 รู้เรื่อง บอกแล้วว่าของจริงครับผมท่านผู้ชมบอกแล้วว่าของจริง แม่กูโหยสเลดไว้เยอะข้าเกิดไม่ข้านะแม่งเป็นเรื่องร้าไม่ข้านะเป็นเรื่อง เออแม่งมาไม้นี้ โอ้โหโอ้โหใช่เยอะโหเฮ้เออ มาขนาดนี้ผมไม่ได้ตั้งตัวผม3ามแสนครับผม3ามแสนห้าหมื่นเพื่อนผู้ชมสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันทั้งหมดรางวัลทั้งหมดนะอยากตามกดดันในรางวัลนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งแจ้งเตือนเราด้วยอย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็ติดตามด้วยนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับเข้าจริงดีจริงต้องให้นี่ครับผมโปรตอนนี้ของเจ๊งไปอ่